พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Ion Fresh เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิตพิชิตฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เราสูดหายใจเข้าไป อาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคเรื้อรังอันตรายอื่นๆ ได้ครับ นักวิจัยสวทช จึงประดิษฐ์ Ion Fresh เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิตสำหรับกรองฝุ่น PM 2.5 เพื่อรับมือกับวิกฤตฝุ่นจิ๋วที่คนไทยต้องเผชิญในทุกปีครับ สวทช พัฒนาเครื่องไอออนเฟรชเครื่องกรองอากาศ ให้สะอาดแบบไฟฟ้าสถิตจุดเด่นคือ ใช้ประจุไฟฟ้าในการจับฝุ่นละออง ที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ชุดแผงกรองฝุ่น สามารถถอดออกมาทำความสะอาด เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ทั้งนี้มีการนำเครื่องไอออนเฟรชไปติดตั้งที่ใต้ต้นคริสต์มาส รักโลก บริเวณลานสยามดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า จำนวน 4 เครื่อง โดยมีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ รวม 5,000ลูกบาศเมตร ต่อชั่วโมง ช่วยผลิตอากาศบริสุทธิ์ สร้างความสุขส่งมอบแก่ประชาชน ที่มาใช้บริการในพื้นที่ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนไทย โดย NSD สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000